ลำดับขั้นตอนของงานเลี้ยงขันโต เมื่อแขกมาถึงงานเลี้ยงขันโตเจ้าภาพหรือผู้ให้บริการออกมาต้อนรับและเชิญเข้าร่วมงาน โดยเริ่มจากซุ้มประตูทางเข้า ผู้ให้บริการจะมอบพวงมาลัยดอกมะริหรือมาลัยดอกรักและของที่ระลึก จากนั้นเชิญแขกนั่งประจำโต๊ะในราชวัตร ซึ่งจะมีผู้ให้บริการคอยทำหน้าที่แนะนำลำดับขั้นตอนการรับประทานอาหารในขันโต รวมถึงลำดับขั้นตอนการแสดง ถ้างานนั้นมีบายสีสู่ขวัญด้วย จะเชิญแขกเข้าร่วมงานพิธีและผูกข้อมือ ท่านั่งของแขกแล้วแต่สะดวกนั่ง แต่ท่านั่งที่สุภาพคือท่าขดสวายสำหรับผู้ชาย ท่านั่งม่อแม่สำหรับผู้หญิง ต่อจากนั้น บริกรเสิร์ฟอาหารว่าง เช่นข้าวคั่วข้าวแคบที่ปิ้งบนกระบะแม่จิไฟ ในช่วงนี้เจ้าภาพกล่าวทักทายและกล่าวเปิดงาน แล้วเริ่มแห่ขบวนขันโตก บริกรยกขันโตกเสิร์ฟ แก่แขกตามขั้นตอน ในขณะที่แขกกำลังกินอาหาร มีการบรรเลงดนตรี เพลงพื้นบ้านล้านนาขับกล่อมที่เรียกว่า ขับซอ ขับซอ เป็นลักษณะเพลงโต้ตอบระหว่างชายหนึ่ง หญิงหนึ่งที่เรียกว่า คู่ทอ แล้วมีการแสดงบนดนตรี ซึ่งส่วนมากนิยมนำศิลปะการฟ้อนลำชาวล้านนา เช่น ชุดการแสดงฟ้อนแง้น ฟ้อนดาบ ฟ้อนเทียน ฟ้อนเล็บ ฟ้อนขันโตกฟ้อนมุ้ยเชียงตา ฟ้อนน้อยชายาฟ้อนเงี้ยวฟ้อนสาวไหม การจัดงานประเพณีกินข้าวแบบขันโตกที่ทำกันในปัจจุบัน นอกจากมีดนตรีและหน้าตัิสินพื้นบ้านล้านนาแล้ว ยังมีการนำเอาศิลปะหัตถกรรม และวัฒนธรรมทางความเชื่อของชาวล้านนา เข้ามาร่วมในงานด้วย เพื่อให้มีความสนุกสนานและมีชีวิตชีวา เช่นการจุดพลุการสวมใส่เสื้อผ้า เครื่องแต่งกายตามเอกลักษณ์ของพื้นเมืองและชาติพันธุ์ การประดับตุงการปล่อยโคมซึ่งเชื่อว่าเป็นการปล่อยเพื่อพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา หรือเชื่อว่าเป็นการปล่อยทุกข์ปล่อยโศกปล่อยโรคภัยไข้เจ็บ มีการตีกลองสะบัดชัย การลำวงย้อนยุค ระหว่างนักแสดงกับแขกเป็นการปิดท้ายของงาน